าไปสวยงามคนที่สามต่อด้วยองุ่นคนที่สี่ดอกนี้ขโมยที่ห้าต้องมาแล้วขโมยที่หกต้องต่อดีโลสวยงามวันนี้อุ้ยสุดยอดไปเลย เข้าไปที่สิบรอบปีเกมครับผมผู้ชมต้นเกมแรกคนที่สิบรอบปีเกมกันเลยครับผมโดนัดมานีอยู่ที่เบสสองร้อยสิบผมก็ขอกราบสวัสดีแขกท่านผู้มีเกียรติเพื่อนทุกท่านที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมโลมาเอ็กซ์นะผมอยู่ในค่ายจีรีกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า วันนี้เราจะปั้นได้เท่าไหร่ วันนี้เราจะปั้นได้เท่าไหร่นะครับผมมาเป็นกำลังใจช่วยกันด้วยนะครับผม เข้ามากันแล้วอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ด้วย เกมนี้กำลังแตกดีมากเลยผมในช่วงเดือนนี้ครับผมในช่วงเดือนนี้ ไปเลยครับ ผม ดอกนี้ยาวไปสวยงามวันที่สามต่อด้วยอังกฤษคนที่สี่ดอกนี้ขโมยที่ห้าต้องมาแล้วขโมยที่หกต้องต่อดิโล สวยงามวันนี้อุ้ยสุดยอดไปเลย เข้าไปที่สิบรอบฟรีเกมครับผมผู้ชม ต้นเกมแรกครับวันที่ 10 รอบฟรีเกมก่อนเลยครับผมโบนัสมานี้อยู่ที่เบ็ด210ครับผมเบ็ด210เดี๋ยวนี้โลมาหรือเปล่าโลมาสวยงามและเชื่อมด้วยแจกันไม้นี้แหมนึกว่าเข้าไปอีกคอมโบหนึ่งครับผมมาเข้าไปอีกรอบ4รอบฟรีเกมนะอังุนต่อเนื่องไปคนที่3แล้วต่อไงแหมไม่แถมให้เลยไม่แถมให้เลยนะครับผม โอ้โหเกี่ยวเข้ามาดีจริงๆครับผมเกมเข้ามาดีจริงๆตรงนี้ดาบลงมาหรือเปล่าดาบไม่มาผมสิงโตมาผมมาไหมไม่มา หม้สุดท้ายว่าไงผมเพื่อนไม้สุดท้ายว่ายังไงเดี๋ยวนี้ไปเรื่อยๆ แล้วต่ด้วยแจกันสวยงามแล้วโลกอันที่สามอนนดิโบยจบไปที่สสี่พันามร้อยแปดสิบผมตอนนี้หมายแรกก็เข้ามาดีขนาดนี้ผมหมายแรกก็เข้ามาดีขนาดนี้นะเฮ้ไปที่สี่พันแล้วเพื่อนเกมแตกดีจัดเลยผมเกมแตกดีจัดเลยเดี๋ยวไปที่เบ็ดร้อยห้าสิบก่อนเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยผมใครอยากเล่นที่เดียวผม สามารถคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยปักหมุดเอาไว้ให้แล้วนะครับ ที่สำคัญที่ผมตอนนี้เกมโปรมากเองเขากำลังแจกโบนัสและอัตราชนะสูงสุดถึง 80%เลยผมตอนนี้อัตราชนะสูงสุดถึง 80%รีบเข้ามาตามกันนะผมรีบเข้ามาตามกันรีบเข้ามาตามกันนะครับโอ้โหไม่ร้าสิบตอนดาวีคำที่สองแล้วต่อด้วยไหมไม่มีเปลี่ยนเบ็ดนายเป็นเบ็ดนายวันนี้ก็พอขอแบบว่าหอมปากหอมคอ พอผมขอหอมปากหอมคอพอนะเป็ดสามร้อยก็มาไอ บอกก่อนนะผมว่าเกมเนี่ยโบนัสเข้ายากอยู่นะโบนัสเข้ายากเข้าแบบไปฟันสิงโตไว้เขายากอยู่นะครับผมก็ วันนี้ผมไม่ได้เคยได้ฟันสิงโตเลยนะผมแต่ว่าผมอยู่เล่นไม่เคยฟัน แต่ผมก็แตกทุกวันนะครับผมแตกนอกนี่แหละครับผม ก็สังเกตจากเนื้อเกมเอาเข้าไปฟรีเกมไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมดอกนี้หมดเกมนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับผมเฮ้อขึ้นไปสี่พันหกแล้วตอนนี้ห้าพันน่าจะได้อยู่ครับผมตอนเนี้ยห้าพันน่าจะได้มาอีกสองร้อยแล้วต่อด้วยใหม่ไม่มี เรียบร้อยดิ เออ สวยงาม ได้ละห้าพันวันนี้ สวยงามหน่อๆจุกกจ้าเก้าร้อยโอเคผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถึงจังเตือนผมด้วยนะครับ ตามได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ ผมใครอยากเล่นทีเดียวผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนจะมาเล่นเกม ไหน โชว์ในวันหน้า ก็ลองติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ